ต่อกันเลยครับ ผมเจ้าชู้บ้านไก่ครับก็ถามแก้วตาน้องจ้าเจ้าเืออะไรช่วยแก้วข้าว ยียมถงรองทองห่อของเจ้ายืนมองปีทองเดินยังไง เลือกชะไม้มองมือ เดินเสือจะชนควาย ตกขนาหูตาลาย อดติโตโตกับผมหยิกแกมหยอกจ้ะหพลงอะไรนะหยิกแกมหยอก I did the bar. ครับครับผมนะผ่านกันไปในรอบนี้ตามคำแนะนำที่แนะนำพิเศษกันขึ้นมาด้วยนะครับนะกับ ท่านผู้ใหญ่สุนทรโตแสงนะ